อยากสมัครเว็บตรงที่ดีที่สุดต้องทำยังไง 1. คลิกสมัครสมาชิก 2. กรอกเบอร์มือถือ และรับรหัส OTP และกรอกรหัส OTP ให้ถูกต้อง 3. กำหนดรหัส PIN 4 ตัวเพื่อความปลอดภัย 4. กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ครบถ้วน ชื่อ นามสกุลและหมายเลขบัญชีธนาคาร ชื่อจะต้องตรงกันเพื่อใช้ในการฝากถอน 5. กดฉันยอมรับและกดถัดไป แค่นี้คุณก็สามารถร่วมสนุกกับทางลูก้าสามก้าได้แล้ว หากท่านไหนมีข้อสงสัยหรือว่าสนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแอดไลน์ เข้าไปพูดคุยกับทางแอดมินของทางลูก้า369ได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ